มาอัปเดตเดือนกรกฎาคมนะครับ iPhone รุ่นไหนที่ควรซื้อ แล้วก็ iPhone รุ่นไหนที่ควรรอ มาฟังคำแนะนำกันนะครับพร้อมแล้วไปชมกันได้เลย สวัสดีครับ ผม ต้อม ไอโมนนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในเรื่องของคำแนะนำการซื้อ iPhone ในช่วงนี้นะครับตอนนี้ครับก็ต้นเดือนกรกฎาคมฮะผมบันทึกเทปนี้วันที่ 1 กรกฎาคมปี 2020นะครับถ้านับเวลานะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ 3 เดือนนะครับก่อนที่จะถึงช่วงการเปิดตัว iPhone ปี 2020 หรือว่า iPhone 12 ที่เราพูดติดปากนั่นเองครับมาดูกันว่าในเดือนกรกฎาคมควรจะซื้อ iPhone รุ่นไหน แล้วก็รุ่นไหนที่เราควรจะรอนะครับ iPhone รุ่นที่เปิดตัวล่าสุดก็คือ iPhone SE รุ่นที่ 2 ตอนนี้ได้วางจำหน่ายและขายในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะฮะทั้งทางฝั่ง Apple Store เองนะฮะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ แล้วก็ตัวแทนร้านจำหน่ายทุกที่นะครับไม่ว่าจะเป็น Studio 7 Banana t o Move HAS d t a c ต่างก็มี iPhone SE ขายเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหาซื้อได้ง่ายด้วยนะฮะราคาเข้าถึงง่ายๆครับ14,900 บาท ถามว่า iPhone รุ่นนี้สามารถซื้อได้เลยไหม ก็ต้องบอกว่าซื้อได้เลยครับมันเป็นรุ่นอัปเกรดจาก iPhone 8 นะครับ ที่ใช้ชิป CPU เดียวกับ iPhone 11 iPhone 11 Pro นะครับสำหรับคุณสมบัติต่างๆ ของรุ่นนี้ ถ้าใครยังไม่ได้ดูรีวิวครับผมแนบรีวิวของ iPhone SE รุ่นที่ 2 เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ตามไปดูรีวิวกันแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับสรุปง่ายๆ ถ้าจะซื้อ iPhone SE รุ่นที่ 2 สามารถซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องรอ ต่อมาครับรุ่นที่หลายๆ คนสงสัยเป็นอย่างมาก นั่นก็คือตระกูลของ iPhone 11 นะครับประกอบไปด้วย iPhone 11 iPhone 11 Pro แล้วก็ iPhone 11 Pro Max มีคนถามว่าจะซื้อตอนนี้เลยไหม หรือว่ารอดีนะครับเอางี้ครับคำตอบของผมนะที่ผมอยากจะแนะนำถ้าสมมติว่าณปัจจุบันคุณมีสมาร์ทโฟนใช้อยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นไหนก็ตาม หรือว่าสมาร์ทโฟนฝั่ง Android แล้วแต่นะฮะถ้าเป็นมีมือถือใช้อยู่ และยังพอที่จะมีแรงคือน้องไม่ได้งองแง ยังไม่ได้พัง อาจจะมีแบตเสื่อมนิดหน่อยนะฮะเราก็เอาไปเปลี่ยนแบตได้ ผมแนะนำว่าให้ชะลอดีกว่านะฮะ รอรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัว นั่นก็คือ iPhone ปี 2020 หลายๆ สื่อจะใช้ชื่อว่า iPhone 12 นะครับ ในข่าวลือคร่าวๆ ที่ผมจะสรุปให้ฟังกันสั้นๆ ก่อน สำหรับ iPhone 12 ณ ตอนนี้นะครับ มันจะมีอยู่ให้เลือกทั้งหมด 4 รุ่นนะฮะ จะประกอบไปด้วย iPhone 12 iPhone 12 Max iPhone 12 Pro แล้วก็ iPhone 12 Pro Max อันนี้เป็นแค่ข่าวเลยก่อนนะ ในเรื่องของประสิทธิภาพต่าง ๆ แน่นอนว่าก็จะมีการอัปเกรด CPU นะครับไปใช้ชิป CPU A14 Bionic ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้เทคโนโลยี การผลิต CPU ระดับ 5 นาโนเมตรที่เล็กลงไปอีก แต่ว่าแรงมากขึ้น ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น และเด่นๆ ที่สำคัญนะครับ น่าจะมาพร้อมในเรื่องของการรองรับสัญญาณ 5G ด้วยนะครับตรงนี้ผมมองว่ารอได้เป็นรอ ดีกว่านะครับ ถ้าใครยังมีมือถือใช้อยู่ก็รอได้เลย แต่ถ้าสมมุติว่าใครแบบอยากจำเป็นจริง ๆ แบบเครื่องพังแล้วจำเป็นจะต้องหา iPhone สักเครื่องหนึ่งมาใช้ และอยากจะได้ iPhone 11 11 Pro มาใช้ ผมก็บอกว่าซื้อมาใช้ได้เลยครับพอถึงช่วงใกล้ๆสักประมาณปลายเดือนกันยายนอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะขายแล้วก็ไปซื้อเครื่องใหม่ได้เผื่อว่าเราอยากจะได้ iPhone 12 นะฮะอันนี้ก็เป็นคำแนะนำในช่วงนี้เลยละกัน สำหรับใครที่แบบรอ iPhone 11 ลดราคา ก็ต้องบอกว่ารอให้ iPhone 12 เปิดตัวแล้วก็เปิดขายก่อนนะครับ ถ้าพูดถึงระยะเวลาจริงๆ ก็คงจะเป็นช่วงเดือนตุลาคม เพราะว่าในหลาย ๆ ข่าวที่รายงานมาณตอนนี้ iPhone 12 อาจจะมีความช้าหน่อย คืออาจจะดีเลย์หน่อย ใน iPhone 12 นะครับ มีข่าวลือว่าจะเปิดขายกันในช่วงสักราว ๆ ต้นเดือนตุลาคมเลยนะครับ อันนั้นคือเปิดขายเป็นครั้งแรกในกลุ่มประเทศแรกนะครับ ส่วนในประเทศไทยนั้น คาดว่าอาจจะเป็นช่วงปลายเดือนตุลาคม อันนี้คือปลายเดือนตุลาคมนี่เป็นระยะเวลาปกตินะครับตอนที่แบบว่า iPhone เริ่มเปิดขายในประเทศไทย แต่ว่าถ้าสมมติว่าปีนี้นะครับถ้ามีดีเลย์ขึ้นมาแบบนั้น ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้ใช้ iPhone 12 ในประเทศไทย ได้ซื้อกันในช่วงน่าจะราวๆสักต้นเดือนพฤศจิกาเลยก็เป็นไปได้นะครับ ยังไงก็รอติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เหลือระยะเวลาอีกประมาณ 3 เดือนก่อนที่ iPhone รุ่นใหม่จะเปิดตัว แล้วก็กว่าที่จะขายก็ราวๆสัก 4 เดือนนะครับส่วนในอุปกรณ์รุ่นอื่นๆนะครับทั้งฝั่งของ iPad แล้วก็ฝั่งของ Apple Watch นะครับเดี๋ยวผมจะมา พูดแนะนำในคลิปต่อไปนะครับว่า Apple Watch กับ iPad รุ่นไหนที่ควรซื้อ และรุ่นไหนที่ควรชะลอ ยังไงก็กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับที่ช่อง iMode Official ของเราเดี๋ยวยังไง ผมจะมาอัปเดตข่าวใหม่ให้ได้ทราบกันอย่างแน่นอน สำหรับในคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้กันก่อนนะครับผมไว้พบกันในรอบหน้า ผมต้อมไอม d ดสวัสดีครับ Let's go